berapa hari Anda akan tinggal di Phuket? Dua minggu. Dan di hotel mana? Saya memesan sebuah kamar di Hotel Resort Pato. Apakah Anda mempunyai voucher pemesanannya? Iya, itu. It สำหรับบทเรียนที่1ตอนที่2นี้ยังเป็นการสนทนาต่อเนื่องระหว่างนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ผู้เรียนเรียนรู้การตั้งคำถามเกี่ยวกับจำนวนที่นักท่องเที่ยวจะพักอยู่ที่ภูเก็ต และเป็นโรงแรมใด นักท่องเที่ยวแจ้งว่าได้จองห้องออนไลน์มาแล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขอดูใบจองห้องออนไลน์ สำหรับประโยคคำถาม Berapa hari Anda akan tinggal di Phuket แปลว่า คุณจะพักอยู่ที่ภูเก็ตกี่วัน คำว่า berapa แปลว่า how many หรือเท่าไหร่คำว่า hari แปลว่าวันคำว่า anda แปลว่าคุณคำว่า akan แปลว่าจะคำว่า tinggal แปลว่าพักคำว่า di แปลว่าที่สำหรับประโยคคำตอบ ดัวมินแปลว่าสองอาทิตย์คำว่าดัวแปลว่าสองคำว่ามินูแปลว่าสัปดาห์คำว่ามินูแปลว่าสัปดาห์คำนี้มีตัวอักษรควบคือ ng ซึ่งออกเสียงเป็นเสียงงองู สำหรับประโยคคำถาม dan di hotel mana แปลว่าและที่โรงแรมใด คำว่า dan แปลว่าและ คำว่า di เป็นคำบุพบท แปลว่าที่ ส่วนคำว่า mana แปลว่าที่ไหน คำว่า hotel mana คือ โรงแรมที่ไหน เท่ากับ โรงแรมอะไร สำหรับประโยคคำตอบ saya memesan สบัวกามาร a r แปลว่า ฉันได้จองห้องไว้ที่โรงแรมป่าตองรีสอร์ทคำว่า s a ่ a แปลว่าฉัน คำว่าัม m e สัน แปลว่าสั่ง จองคำว่าสบัว แปลว่าหนึ่ง ในที่นี้ทำหน้าที่คล้ายคำนำหน้านามเอในภาษาอังกฤษคำว่ากามารแปลว่าห้อง สำหรับประโยคคำถาม Apakah Anda voucher pemesanan online แปลว่า คุณ มี ใบ จอง ห้อง ออนไลน์ หรือเปล่า คำว่า Apakah เป็น คำ ที่ ใช้ ใน กรณี ที่ ต้องการ คำตอบ ว่า ใช่ หรือ ไม่ ใช่ หรือ ที่ เรียกเป็น ภาษา อังกฤษ ว่า Yes no question นั่นเอง คำว่า Anda แปลว่า คุณ คำว่า memiliki แปลว่า มี คำว่าปมส e s a n แปลว่า การจองสำหรับประโยคตอบรับ iya ini foldernya คำว่า iya แปลว่า ใช่คำว่า ini แปลว่า นี่คือคำว่า foldernya แปลว่า ใบจอง